หน่อยรำได้สาวน้อย อีกหน่อยเขาคายเมื่อยเพลียอยากมองรักยังไม่กล้า มันตาเปลี่ยวเราเพลียนไปหัวใจอะไรอยากมีในวงรบวง ใจหรืหัวใจควยงงชาระเธอระเบอพระองค์ พอไปส่งละบ้านน้องเอาไว้คืนนี้ฉันมีความทรงสนุกเรื่องหนึ่งไทย โสดอยู่น้าไม่ไหวอาโลสะพายและให้แม่สักคนอาโลสะพายให้พ่อสักคน ผมรอบโชว์สองเพลงต่อเนื่อง ผ่านไปได้เวลาลุยกันต่อบัก สักวันที่มันจะเป็นของเราเขาไม่รักเราเขาไม่สนใจ จะไปแค่ทำไมกับคนที่มันไม่รัก โลกก็กว้างใหญ่ คนก็มากมายเราจะกลัวอะไรถ้าใจมันเข้มแข็งฉันคนหนึ่งที่ยังเป็นเหมือนเธอ ไม่มีใครที่จะ you. ตั้งนั่งบนสนองบนย่างไม่เอามาแค้นั้นหนูพยายามแล้วแม่หนูพยายามจะสวยแล้วก็สวยและสมีและเอเลสมีนะไม่ใช่คำบอกกันนะ 三。